เออ มา คูณ4ไปดีครับผมนะแปลงร่างไวสูตรงามพระราแปดเข้าฟีสปีนหนึ่งรอบก็เป็น 200 โอ้โหท่านผู้ชม เอ้ย ดอกนี้เรามันจะเอาเรื่องกระเบื้องเต้ครับผมท่านผู้ชม มาโอเคขออนุญาตกดไปเลยฮะไป เดี๋ยวมาดูฟีสปินรอบนี้ฮะ 12หมุนนะท่านผู้ชมฮะ อ่ะมาพร้อมกันที่หน้าจอครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยูทูบสเตตฟาดมาแล้วนะสวัสดีเพื่อนๆทางด้านกลุ่มแอปแบนนะครับผมนะ คุยกันสนุกสนานแล้วก็ไอคนที่บวกแล้วมันเอามาขิงนี่มันหน้าหมันไส้จริงๆท่านผู้ชมอะเพราะฉะนั้นเพื่อน ๆนะ บวกแล้วเอามาสู้เลยบอกตรงนะ เฮ้ย แล้วก็ที่เล่นทัวร์นาเมนต์นี่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยผมทำหน่อยจะใจคุณทำด้วยอะไรครับผม นะคุณไปเล่นยอดเทินได้ยังไงถึง 6 ล้านอะคุณเล่นเกมอะไรเนี่ยเอามาแชร์สิ นะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อท่านผู้ชมเอ้ยยอมรับจริงๆ ผมว่าแบบเขาเล่นตลอดแน่นอนเลยอะสปินแบบสปินตลอดอะนะยอดเธอหนึ่งหกล้านอะนะครับโอ้ยอมยอมจังหวะนี้ยอมจริงๆนะ อันดับหนึ่งนะโอ้รับรางวัลแบบว่า คือสมสมให้จริง ๆอะ่ะ ต้องยอมอะ่ะนะครับ เก่งจริงเก่งจริงยอมรับนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกครับผมนะตายที่แล้วเนี่ย ผมบอกว่าจะเหลือไปมันหมื่นสองใช่ไหมแต่ ผมตัดสินใจถอนออกเยอะเลย เหลือติด ปปลายมันไว้แค่ 2009ก็พอนะครับรอบนี้ก็จะเขาเรียกว่า อะไรอ่ะผมจะเลื่อนแบบว่าถ้าเกิดว่ามันเสียเนี่ย เดี๋ยวผมจะกลับมาเติมเข้าไปใหม่เลยนะครับลองดูผมจะเล่นเบ็ดหนักนะรอบนี้นะครับ เริ่มต้นที่เบ็ด 100 เลยนะ ไม่ล้างหน้ากระดานด้วยนะครับขอยัดกดกดมือไปก่อนนะสักสิบหมุนนะมาดูนะเบ็ด 100 นะครับผมท่านผู้ชมมาเสี่ยงเยอะเหลือเกินนะถ้าเกิดว่าไม่โดนเลยก็ 28 ครั้งนะหมดเลยเนี่ย นะครับ2,800เนี่ย นะ แต่ว่าผม เชื่อว่า ยังไง ก็ มัน ต้องโดนสักครั้ง อ่ะ นะ ดอก ใหญ่ ๆ อ่ะ โดนสักครั้ง แน่นอน ไม่ ไม่ ไม่ เกลือขนาด นั้น แน่นอน เพราะว่า นะ อย่าง ตา ที่ แล้ว เนี่ย แตก นอก ก็ ใช้ ได้ อยู่ อาจจะไม่ เปี้ยงป้างมาก นัก นะครับ แต่ ก็ ยัง พอ เก็บ กินได้นะ ผม มา ได้ กับ การ ซื้อฟิสปิน ซะ เยอะ เลย หลัก ๆ คือ การ เข้าฟิสปิน นะครับ แต่ ซื้อ ตอนนี้ คือ ซื้อ ยัง ไม่ได้นะ ไม่คุ้มนะท่านผู้ชมฮะนะซื้อเบ็ดร้อยเนี่ยซื้อไม่ได้นะครับผมเพราะว่าซื้อฟิสปินนี้เจ็ดพันห้านะ ถ้าตั้งเบ็ดร้อยนะครับผมนะ อืมมาดูกันฮะ อืม มาปูชีมา ฮะ ก็ยังไม่ไม่แตก ดอก ใหญ่ นะ เอามาดอกนี้ได้ น้ำได้เหนือหน่อยโอเคครับผมนะ 1,639อย่างเข้าต่อเนื่องคูณ 4 ไป 240 1,800 รางวัลรวมยังไม่ หยุดที่เข้าป้านว่าไง จ๊ะ 1,440 มาอีกดี โอ้โหคอมโบนี้สวย นะ3,320 ครับผมท่านผู้ชมเอ้ยนะ ไปต่อครับผมอย่าให้หยุดเพียงเท่านี้มา ไหน ๆ ก็ไหนๆ มาถึงขั้นนี้นะขอยัดกดออโต้สปินนะครับผมท่านผู้ชมมันช้าจังเลยอ่ะมาสิบหมุนฮะมาดูกัน ผมกดเทอร์โบด้วยนะ เร็ว ๆ ไปเลย ให้รู้เรื่องที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะ ตอนนี้กำไรยังไม่เท่าไหร่ครับผมกำไรยังไม่เท่าไหร่นะประมาณสามพันสี่พันโดยประมาณ นะ ขอบวกสักหมื่นห้าผมหยุดฮะนะ เดี๋ยววันนี้ดันเบ็ดสู้แน่นอนนะได้เห็นแน่นอนครับ ผมท่านผู้ชมนะ ดี๋ยวดันเบ็ดหนักๆ เลยนะโชคดีที่ตาที่แล้วเนี่ยนะครับผมดันถึงเบ็ด 400 แล้วก็ มันไม่ได้แตกใหญ่นะ ในเกม แต่ว่าโอ้โหดอกนี้ได้เยอะมา 620 มันมาเข้าฟีสปินที่เบ็ด 400อ่ะนะครับ ถือว่าโชคเข้าข้างอ่ะพูดก็พูดเถอะ ขอพัดได้ไหมแถวแรกไม่ได้ด้วยอ่ะ มาเอาปั้นมาสวย คูณ 4 ไปเดี๋ยวครับผม 1,920 มาอีกหนึ่งดอกคอมโบนี้ไป เออ ยังเก็บได้เรื่อยๆครับผมท่านผู้ชมนะซูชิมาอุ้ยบวกน้อยจังวะหกสิบเบ็ดร้อยเนี่ยเฮ้ยโซเจมาเก้าสิบอื้อหือยังไม่ได้ค่าสปินแต่ละรอบคืนเลยท่านผู้ชมเอ้ยไปครับ ชักช้าอยู่ใดปรับไปที่เบ็ดสองร้อยครับผมท่านผู้ชมมาสิบหมุนเหมือนเดิมมาดูกัน ปีสปินไม่เข้าดีนะก็เดี๋ยวลองดันเบ็ดสู้ดูดินะตอนนี้ถามว่าซื้อได้ไหมเบ็ดร้อยซื้อได้นะเจ็ดพันห้าแต่ยังไม่ซื้อนะท่านผู้ชมฮะ ผมยังไม่ซื้อนะ ถ้าเกิดว่าหมดนี่ไม่แตกรางวัลใหญ่จริงๆอาจจะซื้อฮะ นะ ดูตามสถานการณ์ไปก่อนนะครับ สูชีมา ออมา คูณ4ไปดิครับผมนะแปลงร่างไวสูตรงามพระราแปดเข้าฟิสปีนอีกหนึ่งรอบก็เป็นสองร้อยโอ้โหท่านผู้ชม เอ้ย ดอกนี้เรามันจะเอาเรื่องกับเบื้องเต้ครับ ผมท่านผู้ชม มาโอเคขออนุญาตกดไป เลย ฮะ ไป เดี๋ยวมาดูฟิสปินรอบนี้ ฮะ สิบสองหมุนนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เก็บมาแล้วนะห้าพันแปดนะ โอ้โห เกลือซะละมั้งท่านผู้ชมเอ้ย ไม่มีวี่แววที่จะบวกดอกใหญ่เลยอะเอาดีอะนี่ไง อืม มา เอาอยู่ เอาอยู่ โอ้ฝืดๆ นะฝืดๆ นะ นี่ขนาดเบ็ดสองร้อยนะท่านผู้ชมเว้ยโอเคครับผมนะ ถึงจริง ๆ ด้วย เออโอ้ คำพูดผมศักดิ์สิทธิ์จังวะหมื่นห้าจริงๆ ว่ะท่านผู้ชมหมื่นห้าสี่ร้อยนะโอเค นะครับ โอเค โอเค ไป นะอ่ะโอ้โหเอามา เสริมมาอีกหนึ่งหนึ่งดอกนะเจ็ดร้อยมาอีกหนึ่งดอกฮะเออขอพัดม่วงเรียบร้อยพัดม่วงเข้าแน่นอนฮะ นี่ไงดอกหนัก มาหนึ่งดอกสี่พันแปดร้อยโอ้โหเอ้าเกินคาดเกินเป้าหมายด้วย เอามา ดิอืมโอเคครับผมนะ ผมพอเพียงเท่านี้ครับผมใครจะไปก็ไปผมหยุดเพียงเท่านี้โอ้โหลุ้นยากนี่ขนาดเข้าฟิลิปปินส์สองร้อยนะยังบวกแค่นี้ผมถือว่าน้อยนะจริงๆอ่ะนะแต่ก็เอาได้พูดไว้แล้วว่าบวกหมื่นห้าก็หยุดโอเคครับผมท่านผู้ชม นะ เดี๋ยวเจอกันในรอบเกมต่อไปเป็นเกมอะไรนั้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด subscribe ด้วยนะครับผมนะ ขอบพระคุณทุกท่านจริงๆ นะที่ติดตามกันตลอดมาเลยนะ เดี๋ยวเจอกันในกลุ่มแอปแบนต่อแล้วกันนะครับผมกับเฮตโตสเตทฝากเจอกันในนั้นนะมีทริคดีๆอะไรมาแชร์เดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับผม